ะไั้แป๊บนึงนะลูกชั่งน้ำหนักแป๊บนึงลูกชั่งน้ำหนักแป๊บนึงก่อนนะลูกนภัสราค่ะ นี่น้องดุแม่ลูกแป๊บหนึ่งนะลูกมันึ่งฉันได้แป๊บหนึ่งนะลูกตั้งน้ำหนักแป๊บหนึ่งลูกฉัน ชิญสูงก่อนลูกเชิญสูงแป๊บนึงมามามามา

ามารถติดตามช่องเซล่าเหมยซินได้ตามนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะ